สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราจะทำขนมปังฟอเคชาเป็นขนมปังที่อร่อยนะครับ แล้วก็กินกับสลัดได้ง่ายนะครับ เราจะใส่มะเขือเทศแห้ง อันนี้เป็นมะเขือเทศแห้งที่เพื่อนเราอันเดรสกับเซมอนทำให้อร่อยมากนะครับ ตอนนี้เราจะทำาให้ดู เรารอสิบนาทีแล้ว ฟูอย่างดีเลยเราใช้ได้นะครับ อันนี้มีแป้งนะครับประมาณ 400 กรัม เราจะให้ใช้เฮิร์ตใส่ใส่เกลือนิดนึงอันนี้ดอกเกลือนะครับ Come on, we got business. TD. Visibility spread. Use it nobody can see you except the other things. This. ตอนนี้เราจะใส่สับลายนะครับ Shrink. อร่อย เยี่ยมเลย